อยากรู้เพราะฉันไม่แน่ใจ ยิ่งนานวันยิ่งคล้ายว่าเธอเฉยชาพยายามจะคิดว่าเป็น แต่ทธาเหมือนไม่เห็นคุณค่า ไม่แค่ไม่แม้จะเป็นห่วงกัน thương mến chân tặng